ลุงข้างบ้านนี่เป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าพี่ออโต้ไปรับฟังมาอีกทีอะพี่ เป็นประสบการณ์ที่ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองครับผม อืมอันนี้เจอเจอเจอกับตัวเองเลยใช่ป่ะโอ้โหใช่ฮะ เจอกับตัวเองจังๆ เลยนะครับจังทั้งาเรื่องยนะครับจังเป็นประสบการณ์ที่ผมเจออ่ารอบที่แล้วเนี่ยเป็นประสบการณ์ของน้องชายแท้ๆจำได้ใช่ครับน้องชายแท้ๆ ใช่ อ่า วันนี้เอาเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวเองได้พบได้เจอมาเล่าให้ฟัง มาเอาเรื่องลุงข้างบ้านก่อนนะพี่ เหตุการณ์เป็นยังไงฮะ โอเคครับด้วยผมขอเกินก่อนนะครับ ได้ครับ ว่า ตัวผมเองอ่ะจะเอาเรื่องของคนที่มาเล่าให้ผมฟังแล้วไปถ่ายทอดในช่องรายการนะครับผมครับ แต่ผมยังไม่เคยเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเอง ประสบพบเจอด้วยตัวเองครับผมครับ ก็จะเป็นเรื่องฮะลุงข้างบ้านเรื่องนี้ต้องย้อนไปประมาณสักยี่สิบห้าปีครับคุณมิซ่าตัวผมเองช่วงนั้นผมเรียนอยู่ปีหนึ่ง ด้วยการที่เรียนปีหนึ่งฮะทุกคนที่เรียนปีหนึ่งก็รู้ดีว่า มันจะมีกิจกรรมเยอะมาก ใช่ มีรับน้องมีแข่งกีฬาสี มีนู่นมีนี่ทำกิจกรรมเนี่ยโดยที่ตัวผมเองก็เลยไม่ได้กลับบ้านในช่วงสี่เดือนแรกของช่วงปีหนึ่งเทอมแรกครับ ครับ แล้วพอสอบปลายภาคในในเทอมนั้นเสร็จก็จะปิดเทอมหนึ่งเดือน ตัวผมก็ได้โอกาสได้กลับบ้านแล้วผมก็นั่งรถทัวร์เพื่อจะกลับบ้านฮะ แต่ทุกคนถ้ากลับบ้านเนี่ย ก็จะตรงไปที่บ้านไปหาพ่อแม่ อืมแต่ผมกลับไปหาเพื่อนก่อน ด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ย เปิดร้านคอมพิวเตอร์สมัยก่อน25ปีมันร้านคอมพิวเตอร์มันจะแบบฮิตมากครับ ใช่ครับ ยุคยุคที่เขา25ปีก่อนนี่น่าจะเล่นพวกอ่าอะไร อ่ะเคาน์เตอร์สไตล์แลกนั้นล็อกอ่าใช่ครับแลกนั้นล็อกใช่ครับอ่าอ่าเพราะว่า บ้านเพื่อนคนนี้จะเป็น จุดศูนย์รวมที่เพื่อนๆ ที่ไปเรียนมหาลัยต่างๆจะมารวมตัวกันครับ อ่าเขาก็เลยนัดแนะว่าจะเจอกันที่บ้านเพื่อน ตัวผมพอลงรถทัวร์ก็ตรงดิ่งไปที่ บ้านเพื่อนเลย อืมก็ไปเจอเพื่อนไม่ได้เจอเพื่อนมาสี่เดือน เพราะเราก็เรียนกันต่างที่ต่างสถาบันกัน ก็มานั่งคุยกันแบบกินดื่มบ้างครับ ผมก็นั่งกินดื่มกับพวกเพื่อนเนี่ย ไปเกือบประมาณสักสี่ทุ่ม ก็โอยตกใจแล้ว เพราะว่าเราอ่ะ ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าถ้าเลยสี่ทุ่มไปเนี่ย ตัวคุณแม่ผมเนี่ย แกก็จะหลับแล้วจะไม่มีใครมาเปิดประตูให้อ่าครับ ผมก็เลยบอกกับเพื่อนสนิทผมไปว่า เฮ้ยมึง ไปส่งที่บ้านหน่อยดิเนี่ยมันดึกแล้วตัวเพื่อนผมก็เลยพาผมกลับบ้าน แต่ผมพอพูดถึงเพื่อนสนิทผมคนนี้ก่อนนะครับ ว่ามันเป็นคนที่กลัวผีจนขี้ขึ้นสมองฮะกลัวมาก อืมแล้วตัวบ้านผมอ่ะจะอยู่แบบชานชานเมืองหน่อยในสมัยนั้น พอมาถึงปากซอยที่จะเข้าบ้านอืมเพื่อนผมบอกว่า กูส่งมึงตรงนี้นะอืมที่เหลือมึงเดินเข้าไปในซอยบ้านมึงเองแล้วกัน ด้วยความที่ เออกูเห็นว่าเพื่อนมันกลัวก็เลยบอกอ่ะโอเคส่งแค่นี้แหละเดี๋ยวกูเดินเข้าไปเอง อืมครับ ด้วยด้วยระยะทางระหว่างถนนใหญ่เข้าไปซอยบ้านผม มันจะห่างอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดร้อยเมตรครับ คุณพิซ่ามันจะมีสองช้อยที่ผมเลือกที่จะเดินเข้าไปในบ้าน ทุกคนจินตนาการตามผมนะครับว่าในช่วงยี่สิบห้าปีก่อน ชานชานเมืองมันจะมืดมาก เสาไฟมันไม่ค่อยมีครับช่วงนั้น ผมต้องเดินผ่านทางหลักคือผ่านวัดครับ ก่อนที่จะถึงบ้านผม อืมพอเดินตอนกลางวันเนี่ยยังรู้สึกแบบเฉยๆ นะฮะ ครับ ถ้าเดินกลางคืน ผมรู้สึกเสียวมาก ต้องเดินผ่านกำแพงวัดที่มีโกดอัฐิที่วางเรียงรายผมก็เลยคิดว่ามันก็มีเสียวๆ บ้างนะก็เลยคิด ก็เลยมีช้อยข้อที่สองคือ มันจะมีถนนอีก เส้นหนึ่งที่มันเดินลัดเลาะตามบ้านผู้คนไปได้ เพราะสมัยก่อน ตามบ้านของคนที่อยู่ในละแวกนั้น มันจะไม่มีรูป ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ผมก็เลยใช้ทางเดินที่สอง คือเดินลัดล็อกตามบ้านของผู้คนไปครับ คุณมิซ่าครับ พอใกล้จะถึงบ้านผมเนี่ย ผมต้องผ่านบ้านของลุงคนหนึ่งก่อน แกชื่อลุงเพชร ด้วยความที่ตัวผมกับลุงเพชรเนี่ยสนิทสนมกันแบบระดับหนึ่งเลย เพราะว่า สมัยเด็กๆ เราก็ชอบไปวิ่งเล่นในละแวกบ้านแก แล้วแกก็จะให้ขนม ก็เหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งฮะ พอจะเข้าบ้านของลุงเพชรเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะผ่านหลังบ้านแกแล้วเปิดประตูรั้วเพื่อจะเข้าไปในบ้านผม มันจะอยู่ตรงข้ามกันครับ ในเวลานั้นนะผมก็เดินด้วยแสง ผมใช้ความสว่างของแสงจันทร์เดินแบบนำทางผมไปเนี่ย พอไปถึงหลังบ้านปุ๊บหลังบ้านของลุงเพชรเนี่ย จะมีแค่แล้วก็ต้นมะม่วงอยู่ข้างหลัง ตอนนั้นด้วยความที่ มันดึกมากแล้ว ส่วนมากคนในละแวกบ้านผมจะนอนหลับกันหมดแล้ว ทุ่มสองทุ่มก็จะหลับแล้ว คนต่างจังหวัดเนี่ย ผมก็เดินแบบว่าไม่ได้คิดอะไร พอใกล้จะถึงหลังบ้านปุ๊บ ผมได้ยินเสียงไอดังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อืมอืมผมก็ตกใจนะฮะ ช่วงสี่ห้าทุ่มเนี่ย ตกใจแบบสะดุ้งเฮือกนะฮะ ผมก็หันไปตามเสียง พอหันไปตามเสียงปุ๊บ ปรากฏว่า ผมเจอลุงเพชรนั่งอยู่ตรงแค่ ครับ ด้วยความที่ไม่ได้เจอแกมาเกือบจะสี่เดือน ผมก็เลยเหมือนความสนิทสนมฮะ่ะผมก็เลยถามตัวลุงเพชรว่า เอ้าลุงยังไม่เข้าไปนอนเหรอ ตัวลุงเพชรก็บอกว่ายังไม่นอน แล้วก็ถามตอบกลับมาว่า โตเพิ่งกลับบ้านเหรอ อืมผมก็เลยบอกว่าใช่ครับ ผมเพิ่งกลับบ้านครับ แต่ด้วยความมันใกล้จะดึกแล้ว ผมก็ไม่ได้คุยอะไรมากแกก็ยิ้มให้ผมแล้ว ผมว่าผมขอตัวเข้าบ้านก่อนนะแล้วผมก็เดินเข้าบ้านไปครับ พอเข้าบ้านไปบอกให้แม่เปิดประตูอะไรเสร็จร้อยผมก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็เปลี่ยนชุด เพื่อที่จะขึ้นห้องผมจะอยู่ชั้นสองติดกับระเบียงบ้านครับแล้วก็ระเบียงบ้านเนี่ยจะติดกับหลังบ้านของลุงเพชรด้วยความที่ไม่ได้กลับบ้านมานานครับคุณพิซ่าผมก็เลยออกไปดูทิวทัศน์บ้านเนี่ยไปชมนกชมวิวอะไรประมาณเนี่ยครับตอนนั้น ด้วยสายตาที่ผมมองไปบ้านลุงเพชรเนี่ยผมยังเห็นแกนั่งอยู่ตรงแค่ตอนนั้น สักพักหนึ่ง ตัวลุงเพชรเนี่ย แกเหมือนแกจะปีนต้น มะม่วงขึ้นไป ก็เลยยังคิดอยู่ว่าแกจะขึ้นไปทำอะไรวะในความในความคิดผมตอนนั้น ครับ ผมก็มองในมุมสูงใช่ไหมฮะพอแกปีนขึ้นไปมันจะมีพุ่งมงพุ่งไม้มันบังกว่า สักพักหนึ่งผมเห็นเท้าของแกมันหล่นลงมาอแล้วก็เตะซ้ายเตะขวาความรู้สึกผมตอนนั้น คือ เหมือนว่าคนมันโหดบาแล้วก็เตะเท้าอะฮะเหมือนออกกำลังกาย ใช่ ตอนนั้นผมความรู้สึกผมอย่างนั้น ผมก็จ้องมองอยู่ว่าลุงแกทำอะไรวะดึกๆ เนี่ยแต่ตอนนั้น แต่ตอนนั้นคือน้องชายผมก็ตะโกนเข้ามาในข้างนอกว่า โต้ออกมาดูคอมพิวเตอร์ในให้หน่อย พอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บผมก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเพื่อดูคอมพิวเตอร์ให้น้อง พอดูอะไรเสร็จเรียบร้อย ปุ๊บ ก็เดินเอาตัวเองกลับมา แล้วก็มองไปที่บ้านของลุงเพชรอีก แต่ตอนนั้นไม่เห็นลุงเพชรแล้ว ก็เลยเข้าใจว่าแกเข้าไปนอนแล้ว พอเวลาผ่านไปในช่วงปิดเทอมหนึ่งเดือนเนี่ยผมก็เหมือนเดิมครับผมใช้เวลาคือไปกินดื่มกับเพื่อนครับ ไปสั่งสรรค์กับเพื่อน อืด้วยความที่ตัวคุณแม่เนี่ย เป็นตัวคุณพ่อคุณแม่เป็นรับราชการครับ ช่วงเช้าๆนี้เขาก็จะไปทำงานครับตัวผมยังไม่ตื่น อืแต่พอเย็นๆเนี่ยผมก็จะออกไปหาเพื่อน ตัวคุณแม่ก็จะกลับมาก็จะไม่ค่อยได้พูดคุยกัน ในช่วงเวลานั้น ผมใช้วิธีเดิม คือให้เพื่อนมาส่งตรงปากซอยอแล้วผมก็เดินลัดเลาะลัดเลาะเข้าไปในบ้านครับ ผมมั่นใจเลยในเดือนนั้น ผมเจอลุงเพชรทุกวันนั่งอยู่ตรงแค่ ช่วงเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยผมจะเจอแกตลอดอทักทายยิ้มให้ผมตลอด เวลาเดิมใช่ฮะเวลาเดิมอจนเวลาล่วงเลยถึงเวลาที่จะใกล้เปิดเทอมเนี่ยมันจะเปิดเทอมแล้วในอาทิตย์นั้น ตัวเพื่อนๆผมกับตัวผมเนี่ย ก็เลยเหมือนไอ้สังสรรค์ เอ็ดเลี้ยงส่งทุกคนกลับมหาลัยกันเนี่ยส่งท้ายกันส่งท้ายกันใช่ก่อนกลับไปลงมหาลัย ใช่ ฮะ ครับ ตัวผมเองก็เลยกินดื่มวันนั้น ค่อนข้างจะดึกมาก มันกินเวลาไปถึงตีหนึ่งวันนั้นตีหนึ่งเลยเหมือนเดิมเพื่อนผมก็มาส่งผมที่ปากซอย ผมก็เดินลัดเลาะลัดเลาะตามบ้านอ่ะแต่วันนั้นอ่ะ พอจะข้ามหลังบ้านลุงเพชรไป ผมไม่เจอลุงเพชรนะฮะวันนี้ครับไม่เจอ กำลังจะเปิดประตูรั้วสักพักครับคุณวิซ่าผมได้ยินเสียงคนไออ่าอ่าอ่าเหมือนเดิมใช่ผมก็เลยหันไปตามเสียง ครับ ผมมองไปตรงแค่ไม่เจออ่าผมละอ้าแต่เสียงไอมยังดังอยู่ผมก็เลยมองขึ้นตามเสียงครับปรากฏว่าผมเจอลุงเพชรแกนั่งอยู่ตรงปิ่ง ต้นมะม่วงข้างบนครับ แล้วแกก็หันมามองผมอยู่ระยะ ระยะทางระยะที่เราประมาณสักสี่ถึงห้าเมตร ประมาณนี้ฮะด้วยความเมาของผมอะ่ะ ผมมองไปที่ลุงเพชรนะผมเห็นเชือกในอยู่ในคอแกฮัลโหลครับ คุณพิชาได้ยินอยู่ครับ อ๋อ ผมมองว่าเห็นน่ะ เชือกอยู่ตรงในคอแก ผมก็เลยตกใจอ๋าแกไปทำอะไรวะแล้ว ผมขยี้ตา ผมคิดว่าผมเมาภาพที่เห็นผมนึกเป็นภาพหลอน อืมแต่พอขยี้ตามองไป ผมก็ไม่เจออะไรแล้ว อืมผมก็เลยคิดว่าผมตาฝาด ผมก็เลยเข้าบ้านปกติ พอพอตื่นเช้ามาเนี่ย ช่วงนั้นเป็นเสาร์อาทิตย์ แม่ผมก็เหมือนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยแกก็จะปิดโรงเรียน แกก็อยู่บ้านตามปกตินะฮะ ตัวผมก็เดินมาจากห้อง ด้วยความที่ผมซื้อชุดนักศึกษาที่มันผิดใจเพื่อแล้วก็จะคิดว่าจะเอาชุดเนี่ย ไปให้ร้านเสื้อผ้านี่แก้อื โดยเฉพาะลุงเพชรเนี่ยแกเป็นร้านเย็บเสื้อผ้าเนี่ยประจำซอยครับอ่าครับ ผม ผมก็เจอคุณแม่อยู่ ห้องครัวก็เลยเดินเข้าปีเข้าไปถามคุณแม่ว่า แม่ครับ ผมขอเงินแปดสิบาทได้ไหมผมจะเอาชุดนักศึกษาเนี่ยสองตัวเนี่ยไปแก้ครับ แกก็เลยถามว่าแล้วจะไปแก้ชุดร้านไหนล่ะโต้ครับ ผมก็เลยบอกว่า ผมเนี่ย จะแก้ชุดกับร้านลุงเพชรไงแม่ใกล้ๆบ้านเนี่ยจะเดินไปไกลทำไมอื ตอนนั้นสีหน้าแม่ผมแบบตกใจฮะแกตัวแม่ผมเนี่ยพื้นเพเป็นคนที่กลัวผี ครับ กลัวผีมากฮะ พอพูดอย่างนั้นจบประโยคนั้นปุ๊บแกเหมือนจะร้องไห้น้ำตา แบบเหมือนน้ำตาจะไหลอะแล้วแกหันมาแบบ จะบ้าเหรอพูดอะไรไร้สาระ ครับ ตัวผมก็ตกใจดิฮะอะไรไร้สาระอะไรงงเออเออ แกก็บอกว่า โต้จะเอาชุดไปแก้กับลุงเพชรได้ยังไง ลุงเพชรแกเสียตั้งแต่โต้ไปเรียนมหาลัยตอนเดือนแรกแล้ว เดียวที่เฮ้ยตั้งแต่ไหนนะเดือนแรก เดือนแรกใช่ฮะครับแกเสียชีวิตตั้งแต่เดือนแรกด้วยความที่ในสี่เดือนนะผมไม่ได้กลับบ้านเลยครับ ครับพอผมพูดอย่างนั้นปุ๊บผมกับมากแม่จะบ้าเหรอผมเห็นลุงเพชรทุกวัน ตอนที่กลับบ้านเนี่ยครับแล้วแม่ผมก็เดินเข้ามาแบบตีตีแบบแกเหมือนเหมือนเหมือนอย่าพูดไร้ชาระอย่าพูดไร้ชาระนะครับ ในความคิดผมตอนนั้น ผมคิดว่า แม่ผมเนี่ยขี้เหนียวเงินแปดสิบาทแล้วกุเรื่องคนเสียชีวิตมาแบบว่าจะไม่ให้ในตอนนั้น ผมคิดอย่างนั้นเออเออก็เลยคิดในใจว่าอะไรเนี่ยขี้เหนียวอะไรเงินแปดสิบาทเนี่ยผมก็เลยเฟดตัวเองออกจากบ้าน อืมเพื่อที่จะไปหาคุณพ่อ ตอนนั้นพ่อผมนะแกกำลังขุดปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างอยู่ฮะกำลังปลูกอยู่หน้าบ้านเนี่ยอืมอืมก็เลยเดินไปหา หา คุณพ่อแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อผมขอตังค์แปดสิบได้ไหมผมจะเอาชุดไปไอเอาชุดนักศึกษาไปแก้ครับ แกก็ไม่ได้พูดอะไร แกก็บอกว่า นั้นช่วยพ่อปลูกต้นไม้ พ่อให้สามร้อยเลยแล้วกันพ่อให้สามร้อยผมก็เลยช่วยพ่อปลูกต้นไม้ฮะพอปลูกอะไรเสร็จเรียบร้อย แกก็ยื่นเงินสามร้อยให้ผมแล้วตัวคุณพ่อก็ถามว่าจะเอาชุดนักศึกษาเนี่ยไปแก้ที่ไหน อืผมก็บอกว่าแก้กับลุงเพชรนี่ฮะเนี่ย ตรงข้ามบ้านเราเนี่ยจะไปไกลทำไมอตอนนั้นพ่อผมเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยตกใจกับเรื่อง อันนี้สักเท่าไหร่ แกจะเป็นคนไม่กลัว และแกก็บอกกับผมมาว่า จะไปแก้กับลุงเพชรได้ไงลุงเพชรแกเสีย ตั้งแต่โตอ่ะ ไปเรียนตั้งแต่เดือนเรียนแรกแล้ว เออด้วยความที่โตไม่ค่อยได้กลับบ้าน โตเออด้วยความที่ผมน่ะกลับบ้านดึกและไม่ค่อยได้คุยกับพ่อแม่แกก็เลยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอพอผมนี่ผมก็เอ้พ่อแต่ผมนะกลับมาทุกคืนผมเห็นแกทุกวันเลยนะอันเนี้ยใช่ฮะ พ่อก็บอกว่า อ่ะ ถ้าโตไม่เชื่อ หลอกพ่อแป๊บหนึ่งแกก็เดินเข้าไปในบ้าน แล้วแกก็หยิบซองมันเป็นซองงานศพฮะ ครับมาให้ผมดูยืนยันว่านี่คือเรื่องจริง ผมก็ดูในซองปุ๊บก็ใช่ค่ะลุงเพชรเสียชีวิตจริง ๆ มันคือตอนนั้นค่อนข้างมันคือซองอะไรฮะซองเงินสดเป็นเป็นซองแบบเรียนเชิญครอบครัวผมฮะไปงานศพของลุงเพชรนาศพกุใช่ซองงานศพฮะใช่ เอามายืนยันว่าลุงเพชรแกเสีย จริงๆแล้วครับ ตอนนั้นด้วยความผมก็แบบมีสตันนิดนึงนะฮะ แต่ถามว่ากลัวไหมแกเหมือนญาติผู้ใหญ่ ผมก็เลยแบบ แบบ รู้สึกแบบ เสียใจมากกว่า ครับ ด้วยความที่ตัวบ้านของเพชรเนี่ย แกจะเหมือนทำร้านแบบ เย็บเสื้อผ้าบ้าง แก้ชุดบ้าง แกจะทำกับภรรยาของแกฮะ ชื่อประพรอืมผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาชุดนี้ไปให้เมียของแกทำ เพราะว่าลุงเพชรทำไม่ได้ แต่แต่ป้าพรก็ยังทำได้อยู่ ครับ ผมก็เลยถือชุดนักศึกษาเนี่ย เดินไปที่บ้าน แล้วก็ไปเคาะประตู เรียกลุงไอ้เรียกป้าพร พอป้าพรเปิดประตูมา เหมือนแกกำลังจะเก็บข้าวเก็บของอะไรสักอย่าง ผมเลยสวัสดีป้าพรแล้วก็บอกว่า สวัสดีครับป้าพรผมเอาชุดนักศึกษามาแก้ให้ป้าแก้ให้หน่อย อืมอ่ะพออ๋อโต้เพิ่งมาแล้วอะไรมันก็บทสนทนากันนะก็คุยกันครับพอคุยกันได้สักพักหนึ่งผมก็เลยบอกผมเสียใจกับลุงเพชรด้วยนะครับอ่าแล้วแกก็เลยตอบมาว่า เออลุงแกไปดีแล้วโต้อืมไม่เป็นไรหรอก ครับ แต่ผมก็ยิงประโยชน์ที่ ผมนะเห็นทุกวัน ผมบอกว่าป้าครับ ผมยังเห็นลุงเพชรนั่งอยู่ตรงแค่ทุกวันเลยนะออที่ผมออออที่ผมเข้าบ้านเนี่ย ผมเห็นทุกวันเลยครับ พอแกได้ยินประโยคนั้นแกร้องไห้แล้วก็นั่งคุกเข่าแล้วก็ร้องไห้แบบหนักมากครับคุณพิซซาครับ ร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นจนผมต้องได้ปลอบว่า ป้าป้าป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมขอโทษ ผมขอโทษ เออ แล้วแกก็สะอึกสะอื้นร้องไห้เสร็จแล้วแกก็เหมือนปาดน้ำตาพอแกรวบรวมสติอะไรของแกได้ว่า แกก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าโตเรื่องนี้ป้าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะอืมแกได้เล่าให้ฟังว่า ตัวลุงเพชรน่ะสมัยหนุ่มๆแกจะเป็นคนที่ดูดบุหรี่แล้วก็ดื่มไอสุราจัดมาก อืมอืมแล้วพอแกแกตัวมันเป็นตัวร่างกาย พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโอ้ระยะสุดท้ายเลยเหรอฮะ ใช่ฮะระยะสุดท้ายครับ ด้วยสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือในการการรักษาเนี่ย การคีโมเลยอะไรสักอย่างมันยังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ครับ แกไปรักษา มันมีแต่โซนกับซุดครับผมคุณพิชายุคนั้นนะคำว่ามะเร็งนี่คือเป็นรู้ปุ๊บนี่คือเตรียมอย่างเดียวเลยอะสุดเลยใจใจไปแล้วเออใช่ฮะจากที่คนเคยเป็นผู้นำครอบครัว แล้วก็ต้องมานอนพัก แล้วให้ภรรยาและลูกๆ เหมือนหาเลี้ยงแกก็เลยนอยฮะครับ แกก็เลยแบบว่าเหมือน ถ้าสมัยนี้เขาจะเรียกว่าโรคซึมเศร้า ใช่ ด้วยวันหนึ่งอ่ะ ตัวลุงตัวบ้านของลุงเพชรเนี่ย ตัวบ้านกับตัวห้องน้ำมันจะอยู่ห้องน้ำมันจะอยู่ข้างนอกฮะบ้านตามจังหวัดเนี่ยในคืนนั้นอ่ะตัวลุงเพชรก็เลยบอกภรรยาป้าพรเนี่ยไปว่า ตัวจะเข้าตัวเองจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องตามไปหรอก เดี๋ยวจะเข้าไปเอง พอแกลุกเข้าห้องน้ำปุ๊บป้าพรก็หลับตามปกติฮะแล้วแกก็มาตื่นช่วงประมาณตีสี่เพื่อที่จะลุกมาหุงหาอาหารตามปกติของแก แต่พอลุกมาก็ไม่เจอลุงเพชร แกก็ตกใจก็เดินเดินหาลุงเพชรนะตามเราแวกบ้านและใกล้เคียงก็ไม่เจอ สุดท้ายก็มาหยุดตรงห้องน้ำ ไปหาในห้องน้ำก็ไม่เจอ แต่ปรากฏว่าเจอลุงเพชรแกผูกคอตายที่ต้นมะม่วง หลังบ้าน ครับผมครับ แล้วตอนนั้นด้วยความที่มันยังยังยังตีสี่เนี่ยมันก็ยังเช้ามากนีฮะก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ ใกล้ๆบ้านอ่ะครับ แล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเขียนการเสียชีวิตว่าเป็นการเสียชีวิตแบบว่า ป่วยตายครับ เออ เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านในละแวกนั่น่ะ กลัวครับ ครับ พอผมฟังป้าพรพูดจบผมก็อ๋อ ถึงว่าเห็นแก่ไปนั่งอยู่ต้นมะม่วง ด้วยความเชื่อคนโบราณคือคนที่ผูกคอตายแล้วยังไม่ถึงอายุไขเนี่ยเขาก็จะมาทำวนลูปอย่างเงี้ยซ้ำๆฮะแต่โชคดีที่ผมไม่ได้เจอตอนที่แกผูกคอตาย เจอแกกำลังจะคิดจะผูกตัวผูกคอตาย คือมานั่งอยู่ตรงแค่ เหมือนกำลังนั่งทำใจอ่ะใช่ใช่ช่วงเวลาที่ผมเดินมา ผมจะเจอแกแต่วันสุดท้ายที่ผมเจอแกแบบหายไป แล้วแกไปนั่งอยู่ตรงกิ่งมะม่วงคือเวลาที่แกผูกคอตายครับ พอผมฟังเรื่องราวทุกอย่างเสร็จแล้วก็ ให้ป้าแกแก้ชุดนักศึกษาเสร็จผมก็เลยไปที่วัด แล้วก็เอาเหมือนเครื่องสังฆทานไป ทำบุญกุศลอุทิศให้ลุงเพชรครับ แต่รับนับจากวันนั้นเป็นต้นมา ผมไม่เคยเจอลุงเพชรเลยนะฮะเหมือนแกมาบอกลาผม เพราะว่า แกรักผมเหมือนลูกหลานคนหนึ่งฮะครับ ประมาณนี้ครับ เรื่องนี้เฮ้ย ลุงข้างบ้านครับ ผม คุณนอโต้คุณเป็นคนใจแข็งมากเลยรู้ตัวไหมอ่ะ ใช่ ผมยังคิดตัวเองว่าโหถ้าผมเจอรู้ว่าลุงแกเสียตั้งแต่วันแรกวันที่สองผมก็กลัวขี้แตกเหมือนกันนะครับ พี่ เอาจริงๆหรอกลัวหรอแต่นี่จริง ผมไม่รู้ ไม่คือขนาดว่าคุณออโต้รู้แล้ว ก็ยังถือผ้าไปให้ป้าพร แก้ให้อยู่ เออ แล้วก็ยังไปนั่งคุยอยู่ในบ้านของแกที่แกลูกคอตายแล้วเราก็เห็นแกทุกวัน เฮ้ยถือว่าใจแข็งพอสมควรเลยนะ ไม่หรอกฮะคือสมัยก่อนด้วยความที่เราเป็นเด็กๆ แล้วในคนในละแวกนั้น ผมจะสนิทเหมือนญาติพี่น้องฮะครับ วิ่งไปบ้านของลุงแกก็จะเอาขนมให้ แกจะนั่งเล่าคุยนั้นมันมันเป็นความผูกพันซะมากกว่าครับ เข้าใจได้เพราะว่า เพราะว่าผมกับคุณออโต้อ่ะมีโมเมนต์แบบนี้คล้ายๆ กันหนึ่งเรื่องครับ ถ้าคุณออโต้เคยไปฟังเรื่องของผมนะที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่เต้ยอ่ะฟิลเดียวกันเลยเออฟิลเดียวกันเลย คือผมเข้าไปบ้านลุงทินเข้าไปบ้านบ้านป้าเหี่ยวอ่ะก็ ก็ฟิลเนี้ยแหละก็คือแบบเราสนิทกันเราเรารักกันเป็นพี่เป็นน้องเราแกก็เหมือน ญาติผู้ใหญ่เราอ่ะ เดินเข้าออกบ้านแกก็ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่กลับการมันเป็นเหตุการณ์ที่ลุงแกเสียแบบวนลูปไง ใช่ฮะขอโทษนะคุณออโต้เรื่องนี้เกิดขึ้นจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพปะ ไม่ไม่ครับอยู่ต่างจังหวัดบ้านผม อยู่ต่างจังหวัดกับผม ในจังหวัดหนึ่งแล้วกันถ้าพูดปุ๊บไม่รู้เลยครับผมว่าผมว่าเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในมุมที่ป้าป้าแกป้าพร แกไม่อยากให้ลุงผู้ใหญ่บ้านเนี่ย แกระบุว่าผูกคอตาย เพราะอาจจะมีเรื่องของเงินกองทุนทำศพหมู่บ้าน ใช่ใช่ประมาณหนึ่งใช่ใช่ใช่ฮะถูกต้อง เพราะว่าต่างจังหวัดเขาจะมีกองทุนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับศพอะเนาะเก็บบ้านละสามสิบบ้านละห้าสิบทุกเดือนเลยเนี่ยใช่คุณวิชาพูดถูก นะฮะ ได้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้เจอกับลุงข้างบ้านนะฮะที่ ที่สนิทกัน เออ แกมานั่ง มานั่งให้เห็นทุกวัน ทุกวันตอนที่แบบเราไม่รู้ว่าแกเสียเนาะใช่ครับ วันแรกวันแรกที่รู้นี่เหวอเลยไหมฮะโอ้ถ้าวันแรกผมรู้ ผมก็สับเกียร์หมาเหมือนกันนะฮะผมก็ต้องวิ่งเหมือนกันฮะถ้าผมเจอ เออเออแต่นี่คือ ด้วยความไม่รู้